สำหรับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ของหลวงปู่จือพระราชภาวนาวชิรคุณนะครับ หลวงปู่จื่อนะครับทำพิธีพุทธาพิเศษณนะอุโบสถวัดเขาตั้งเงาะอุดมพรนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับ โดยพระเกจิที่จะร่วมปลูกเสกนะครับ ในวันที่ 28พฤษภาคมนะครับ ก็จะมีหลวงปู่จื่อนะครับ แล้วก็จะมีหลวงปู่นงวัดอุดมคงคากิริเขตนะครับ แล้วก็รูปที่3นี้จะเป็นพระครูประโชดปัญญากรนะครับ เป็นเจ้าวาดวัดบัลลังก์นะครับ แล้วก็รูปที่ 4 นี้จะเป็นหลวงปู่ประเสริฐ วัด วายุวันอารันวสีแล้วก็รูปที่ 5 นี้จะเป็นพระครูวนาพัฒทระคุณนะครับเจ้าอาวาดวัดพุทธสวรรค์นะครับซึ่งจะทำการปลูกเสกในเวลา 14นาฬิกานะครับ สำหรับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ก็จะจัดสร้างอยู่ที่2พิมพ์ด้วยกันนะครับก็จะมีพิมพ์เป็นพิมพ์ปะฉลุแล้วก็เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับซึ่งก็จะมี2ชุดก็จะมีชุดนำเลิกแล้วก็ชุดลุ้นเนื้อนะครับ ซึ่ง 2 พิมพ์นี้จะคละพิมพ์นะครับเลือกไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูชุดนำเลิกกันก่อนนะครับชุดนำเลิกนี้จะจัดสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมด 19 รายการด้วยกันนะครับก็จะมีรายละเอียดของเนื้อ นะครับที่จัดสร้างนะครับก็ตามตัวอย่างรูปภาพนี้เลยนะครับ ก็จะมี 19 รายการนะครับ ก็จะมีรายการที่บอกไว้นะครับว่าแต่ละเนื้อนี่สร้างอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นะครับ โดยรวมก็จะรวมกันอยู่ที่ 100 เหรียญนนะครับพระสองพิมพ์นะครับ เลือกไม่ได้นะครับเลือกพิมพ์ไม่ได้นะครับสำหรับรายการต่อมานะครับ เป็นชุดลุ้นเนื้อนะครับ เป็นชุดลุ้นยกลังนะครับ ซึ่ง ทั้งหมดจัดสร้างอยู่ด้วยกัน 19 รายการเช่นกันนะครับ รายการทั้งหมดก็ตามรูปภาพตัวอย่างเลยนะครับ 19 รายการรวมอยู่ด้วยกัน100 เหรียญนนะครับสำหรับรายการลุ้นยกลังนะครับ ก็จะมีรายการแถมยกลังลุ้นพิมพ์ลุ้นพิเศษด้วยนะครับจำนวนอยู่ด้วยกัน 4 เหรียญด้วยกันนะครับ ก็จะมีเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งหน้ากากเงินนะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็จะมี เนื้อทองแดงซาตินนะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็จะมีเนื้อ 2K แล้วก็เนื้ออันปัก้าไม่ตัดปีกลงยานะครับหนึ่งเหรียญด้วยกันสำหรับรายการลุ้นยกลังนะครับ ก็จะมีพิเศษนะครับมีพิเศษแถมล็อกเก็ตสมนาคุณนะครับ บรรจุเกษาแล้วก็จีวรของหลวงพุจือนะครับ เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมรูปตัวอย่างกันคร่าวๆนะครับ ว่ามีหน้าตาเนื้อหาของพระเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูรูปแรกกันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นเหรียญลูกไข่นะครับ พิมพ์ครึ่งองค์ ด้านหน้าก็จะเขียนข้างบนเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ เป็นหลวงปู่จือห่มจีวรนนะครับครึ่งองค์นะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างนี่ไม่มากด้วยนะครับ เดี๋ยวผมมีใบรายการจองนะครับ มีใบรายการในการจัดสร้างด้วยนะครับ ว่าแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์สร้างอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นะครับถัดมาก็จะเป็นรูปด้านหลังนะครับของพิมพ์ ครึ่งองค์นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นตรงกลางนี้จะเป็นพัดยศนะครับถัดลงมาก็จะเขียนเป็นหลวงปู่จื่อนะครับปันธามุโตวัดเขาตงเงาะอุดมพรจังหวัดจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญก็คล้ายๆกับเหรียญรุ่นสัปนศักดิ์ของหลวงพ่อพัดวัดม้วยด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับถัดมาเป็นรูปภาพตัวอย่างของพิมพ์ปะฉลุนะครับ เนื้อหาสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับ จะเป็นหลวงปู่จื่อนั่งคาสมาธินี่ครับเต็มองค์นะครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับ ตรงกลาง ข้างบนก็จะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ข้างล่างก็จะเขียนเป็นหลวงปู่จื่อนะครับพันธมุตโตวัดเขาตรงเงาะอุลุมพรนะรนี่จะเป็นรูปภาพตัวอย่างคร่าวๆนะครับ บางเนื้อนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพู่จื่อนะครับ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับรูปนี้นะครับ จะเป็นรายการจำนวนการจัดสร้างนะครับของรายการลุ้นนะครับ ว่าสร้างอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นะครับก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีลิงก์นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะสั่งจองนะครับ เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงบูจื่อนี่ยผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิป ถ้าท่านไหนสนใจก็กดลิงก์เข้าไปสั่งจองกันได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 4 พิมพ์ด้วยกันนะครับ ก็จะมีพิมพ์เสมาห่มคุม พิมพ์เสมาห่มเฉียง แล้วก็พิมพ์รูปไข่ห่มคุม พิมพ์รูปไข่ห่มเฉียงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ พระรุ่นเลื่อน สมณศักดิ์ของหลวงปู่จื่อก็ฝากกดติดตามสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปหน้า ผมจะเอาพระรุ่นไหนมารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อน FC นะครับ ในโอกาสหน้าในโอกาสต่อไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ